เหรียญเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าเนื้อหาของพระรุ่นนี้นะครับ รุ่นสร้างบารมีปีหกห้านะครับย้อนยุคปีหนึ่งเก้านะครับ สร้างบารมีปีหนึ่งเก้าของหลวงพ่อคุณนี่นี่จะเป็นพระที่ผมจองมานะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมจองมาได้มีอยู่ด้วยกัน สิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับ ก็จับจองมาตามกำลังนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อจากนี้นะครับ เดี๋ยวมาชมเนื้อหากันนะครับ เดี๋ยวมาชมเนื้อหากันใกล้ๆนะครับว่า เนื้อหาของพระรูปทรงพิมพ์ทรงของพระนี่จะสวยสดงดงามเพียงใดนะครับ เดี๋ยวจะแกะชมไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเหรียญนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามชมนะครับ เนื้อหาและลุ้นเนื้อไปด้วยกันนะครับ พร้อม ๆกันนะครับ ว่าจะมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาติดตามต่อกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมไปพร้อม ๆกันเลยนะครับ ว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ ซึ่งรายการสร้างนะครับมีทั้งหมดอยู่ 20 รายการด้วยกันนะครับ แต่ที่ผมได้มาเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ เดี๋ยวมาแกะกล่องชมไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะ เป็นรายการที่สิบนะครับ เขียนเป็นรายการที่สิบเหมือนกันทุกกล่องนะครับรายการที่สิบนะครับ ซึ่งจะเป็นกล่องสีแดงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองนะครับ ข้างบนก็จะเขียนว่าเป็นรุ่นสร้างบารมีหกห้านะครับ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหรียญนะครับ ถัด ลงมา นี่ ก็จะพิมพ์เป็นหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับ พศ 2565นะครับเดี๋ยวมาลุ้นเนื้อไปพร้อม ๆ กันนะครับ ว่าจะได้เนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้ออะไร ไม่มี ไม่มีเป้านะครับไม่ได้ชี้เป้านะครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็น เนื้ออะไรไม่แน่ใจเนี่ยเบาๆแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหลังแบบลงยาจีวอนนะครับต่อโครเก้ารอบเนี่ย เดี๋ยวมาชมเนื้อหาด้านหน้าของเหรียญกันเลยนะครับ ก็จะเป็นรุ่นสร้างบารมีปี 65 เป็นเหรียญย้อนยุคปี เหรียญบารมีปี 19 ของหลวงพ่อคุณเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อทองนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวเขียนเป็นหลวงพ่อทองนะครับสุทธาสีโร ด้านหลังนี่จะเป็นหลังแบบนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างกี่เหรียญนะครับ เนื้อปีกเครื่องบินนี้ถ้าเป็นในรายการจองจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที่ยี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับขออภัยด้วยนะครับ เป็นเนื้อปีกเครื่องบินหลังแบบนะครับออกเก้ารอบจีวรเหลือง สร้าง 999 เหรียญเท่านั้นเองนะครับ เนื้อนี้นะครับก็จะมีลุ้นพิเศษด้วยนะครับลุ้นหน้ากากชุบทองลุ้นหน้ากากชุบทอง 99 เหรียญนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับ มาแกะชมไปพร้อมๆกันนะครับ มาลุ้นเนื้อไปพร้อม ๆ กันก็ว่าจะได้เนื้ออะไรอืม เป็น เป็นเนื้ออะไรไม่มีเป้าเนื้อไม่มีบอกนี่ เป็นเนื้อ อะไรเนี่ยครับ เอ่อ เป็นเนื้ออัปก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยอัปก้าซาตินเนี่ยสวยสดงดงามเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตส่องกล้องนะครับ มาชมเนื้อหากันใกล้ๆชัดๆนะครับ เดี๋ยวมาไล่ชมเนื้อหาไปพร้อมๆกันเนื้อนี่จะเป็นใบหน้าของหลวงพ่อทองเนื้อนั่งขัดสมาธิเนี่ยครับ ตรงนี้จะเขียนเป็นหลวงพ่อทองสุทธาสีโรนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโรนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ ไม่ชัดเจนประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับห่างเหินจากการรีวิวพระมาก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับ เพิ่งมีเวลานะครับก็เอามารีวิวนำเสนอนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังด้านบนนะครับ ก็จะ เป็นจะเขียนเป็นวัดบ้านไร่เนี่ยครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย ตรงกลางนี้จะเป็นยันดวงนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเขียนเป็นสร้างบารมีสองห้าขออภัยครับ สร้างบารมีสองห้าหกห้านะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดอะไรเนี่ย ถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใดรู้นะครับว่าเป็นโค้ดอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ ภายใต้กระทู้นะครับก็สามารถมาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแนะนำกันได้นะครับ รับฟังคำติชมนะครับของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะโค้ดเหรียญนนะครับ 944 นะครับถ้าให้เดานี้น่าจะเป็นเนื้ออันบักก้าซาตินเนี่ยบ วยเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจะไปไกลนะครับ ในอนาคตนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนีเดี๋ยวมาชมเนื้อถัดไปกันนะครับ มาครับ เนื้อต่อมาเป็นเนื้ออะไรนี่ครับมาลุ้นมาชมไปพร้อม ๆ กัน นะ ครับ เนื้ออะไร อืมเป็นเนื้อ เป็นเนื้อหน้ากาก หน้ากากอะไรเนี่ยหน้ากากทองหรือทองทิพย์หรือเปล่าเนี่ยลงยาสีเขียวนะคยลงยาสีเขียวข้างหลังเป็น เป็นหลังยันนะครับเดี๋ยวมาชมเนื้อหาด้านหน้ากันนิดนึงเนะครับ ข้างในนี่คุยพื้นนะครับข้างในคุยพื้นนะครับลงยาเขียวเดี๋ยวมาดูงานลงยากันนิดนึงนะครับสำหรับงานลงยานะครับมาดูกันใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูงานลงยากันนิดนึงนะครับก็ถือว่าลงยาได้ ลงยาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ ถ้าเห็นคำว่าหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลนูนขึ้นมาอีกนิดนึง ก็จะสวยมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับ ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมเองนะครับ ถ้าตัวอักษรนี่ลอยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ก็จะสวยเลยนะครับ สวยมากกว่านี้อีกนะครับ แต่นี่ก็สวยแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับ การลงยาก็ถือว่า โอเค นะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญถัดไปกันครับ จะไม่ได้ใจว่าเนื้ออะไรเนี่ย ซึ่งรายการรุ่นเนื้อนะครับ มีทั้งหมดอยู่ 95 รายการด้วยกันนะครับ ในรายการรุ่นเนื้อ แต่ละรายการนี้ก็จะ มีตั้งแต่99เหรียญนนะครับสร้างนะครับ มีพันกว่าก็มี300กว่าก็มีนะครับ200กว่าก็มี299 59เหรียญอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ละเนื้อนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านได้เนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมาครับ เป็นลายธงชาตินะครับนิป เป็นเนื้อปีกเครื่องบินแน่นอนครับเบาๆแบบนี้นะไม่ต้องให้เดายากเลยนะครับถ้าเบาแบบนี้นะครับ เนื้อปีกเครื่องบินแน่นอนเนี่ยเนื้อปีกเครื่องบินลงยาธงชาตินะครับรายการที่เท่าไหร่ รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปด สร้าง999เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูเลขกันนิดหนึ่งเลขอะไรเป็นเลขสามแปดแปดนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับ เนื้อปีกเครื่องบินก็สวยนะครับลงยาลายธงชาตินี่ครับ งานลงยาก็ค่อนข้างที่จะสีของการลงยาก็ไม่กินกันมากนะครับ ก็ถือว่าสีใครสีมันนะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคนะสวยครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปครับเหรียญต่อไปกันนะครับ เหรียญที่ห้านะครับ ว่าจะได้เนื้ออะไรนี้มาชมกันเขาว่าได้เนื้ออะไรเนี่ย วิบวับมาเลยทีเดียวเนี่ยผิวรุ้งนะครับ เป็นลงยาสีชมพูนะฮะลงยาสีชมพู ผิวรุ้ง ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ย ทองทิพย์ผิวรุ้งหรือ เปล่านะ ลงยาสี ชมพูลงยา จีวอนนี่สวยเลยนะครับ มาดูเหรียญถัดมากัน ครับ เหรียญต่อมาเป็นเนื้ออะไรนะครับชมไปพร้อมๆกัน อืเป็นลงยา ลงยาทั้งหน้าทั้งหลังเป็นสีเขียวเนี่ย สวยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันใกล้ๆนี่ครับอืม สวยเลยทีเดียวนะครับ ลงยาสีเขียวลงยาจีวอนนะ่ยัทันหลังก็คุยพื้นนะครับ คุยพื้น สวยเลยนะครับงานลงยานะครับ หลวงพ่อนูนเด้งขึ้นมาเลยเนะ่ยเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นงานลงยา ถ้าสีของ ถ้ายา ถ้าเนื้อยาไม่ไม่ไม่ขึ้นมาท่วมตัวอักษรเนี่ยหลวงพ่อทอง สุทธาสีโลนี่จะสวยเลยนะครับอันนี้เหรียญนี้ถือว่าสวยนะครับลงยาที่สวยนะครับแล้วก็การลงยาด้านหลังนี่ก็ถือว่าสวยนะครับ ไม่ท่วมนะครับลงยาไม่ท่วมตัวอักษรนะครับไม่ท่วมยันนะครับเป็นการลงยาที่พอดิบพอดีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับ ก็ให้เครดิตกับผู้สร้างนพระสวยน่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ ทองสุทัศสีโลวัดบ้านไร่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะขอบเหรียญก็หนาด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของขอบเหรียญนมาครับมาชม เหรียญนี้น่าจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้เองดีกว่านะครับสวยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ ่อมากันครับก็มีเปิดแบ่งนะครับ ท่านท่านใดสนใจนะครับ ก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ ใต้กระทู้นะครับหรือไอดีไลน์นะครับ ก็ฝากติดตาม ID l i น e ช่วงคลิปหลังๆนะครับ เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอดีว่าโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับเขาไลน์ไม่ได้นะครับไลน์ที่เป็น QR code ของเดิมนะครับ เข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยทำเป็นลายใหม่ QR code ใหม่นะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะมี ID Line กับ QR code นะครับเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ แอดไลน์นะครับ f a n p a s s c o m นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คลิปนะครับท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวมาชมเหรียญนี้กันครับ เป็นลงยาสีส้มนะครับ จีวรสีเหลืองนะครับข้างหลังนี้ไม่ได้ลงยานะครับเป็นผิวรุง้งไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมดู มองไม่ค่อยชัดนะครับร้อนสะท้อนแสงของพลาสติก เดี๋ยวใช้กล้องส่องนิดนึงเนี่ยห้าเจ็ดแปดนี่นี่จะเป็นโค้ดนี่ คลิปไม่ชัดภาพไม่ชัด เสียงพูดไม่ชัดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็เข้ามาทักทายหรือคอมเมนต์ได้นะครับ จะได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวผมเองด้วยนะครับบางทีผมอาจจะพูดเบาไปหรือพูดดังไปนะครับ หรือว่าความสว่างของแสงหรือภาพ ที่ถ่ายมาไม่ชัดนะครับ ประการใดก็ขออภัยด้วยสามารถแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญที่เจ็ดกันนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยข้างหลังเป็นผิวลุงอีกแล้วนะครับ ลงยาสีม่วงนะครับ ได้มาทั้งสีชมพู สีส้มสีเขียว อันนี้เป็นสีม่วงเนี่ยข้างหลังผิวลุ้งเป็นเลขสองหลักด้วยนะครับเลขสองหลักเลขหกเก้านะครับเก้าหกเนี่ยเป็นเลขเก้าหกสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาแนะนำกันได้นะครับ มาชม เหรียญที่แปดนี่ผมจองมาได้สิบเหรียญเท่านั้นเองนะมาชมเหรียญที่แปดลุ้นไปพร้อมๆกัน เป็นซาตินแน่นอนครับ แต่มาชมลงยาเขียวเข้มนึย าตินลงยาเขียวเข้ม รุ่นนี้นี่ทำได้สวยนะอนาคตไก่แน่นอนเนี่ยถ้าลักษณะของงานลงยาเนี่ยถ้าลงยา เนื้อยาไม่ขึ้นมาท่วมนะครับไม่ขึ้นมาท่วมอักษรนะครับก็จะสวยแบบนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ รุ่นนี้นะครับนี่ก็จะมีลงยากินขึ้นมานิดนึงนะครับตรงปลายจีวรนะครับตรงปลายสังกตินะครับ เดี๋ยวมาชมเหรียญสุดท้ายนะครับ ก็มีราคานะครับ เกือบทุกเหรียญนะครับ ก็ทักทายกันมานะครับ เดี๋ยวผมเปิดแบ่งให้นะครับ ทักทายก่อนก็ได้ก่อน มาลุ้นเนื้อสุดท้ายกันนะครับเนื้ออะไรเนี่ย อัลปาก้าหรือเปล่านะครับ สีแบบนี้อันปาก้าแน่นอนนะครับเนื้อแบบนี้อันปาก้าแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นด้านหน้ากันนะครับลงยาสีส้มนะครับลงยาสีส้มหน้ากากลงยาจีวอน ลงยาจีวรนนี่เป็นทองคำหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยโค้ดหมายเลข โค้ดแปดหกสองเนะ สร้างบารมีนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ คลิปหน้ามีพระ รุ่นไหนเกจิท่านใดที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับนิกแฟนพระ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ